เราจะมาดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้ปฏิทินร่วมกันได้อย่างไรนะครับ โดยในวิดีโอนี้จะบรรยายเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะใช้ปฏิทินร่วมกันระหว่างปฏิทินบุคคลนะครับ ระหว่างผู้บริหารกับเลขานะครับ และก็มีการยกตัวอย่างในภาควิชานะครับ ถ้าเกิดเป็นภาควิชาเราจะมีการจัดการและบริหารปฏิทิน เพื่อใช้งานในภาควิชาร่วมกันอย่างไรนะครับ เรามาชมกันเลยนะครับ ใน Google นะครับทุกคนก็จะมีปฏิทินของตัวเองนะครับ ทุกคนจะมีปฏิทินของตัวเอง ใน A ก็จะมีปฏิทินของตัวเองนะครับ ใน B ก็จะมีปฏิทินของตัวเองคือกล่าวง่ายๆแล้วยูเซอร์ทุกคนก็จะมีปฏิทินของตัวเอง คราวนี้เรามาดูเรื่องปฏิทินนิดหนึ่งนะครับ ปฏิทินของตัวเองนั้นเราก็จะใช้ในการสร้างกำหนดการแจ้งเตือนนะครับ แจ้งเตือนต่างๆของตัวเองนะครับกำหนดการงานนะครับ ของตัวเองนะครับ ซึ่งปกติแล้วในการสร้างตารางงานของตัวเองนะครับ การแจ้งเตือนของตัวเองก็จะเอาไว้ให้ตัวเองดูคนเดียว ทราบคนเดียวนะครับ ใน A ก็จะมีของตัวเอง ใน B ก็จะมีของตัวเองที่เป็นอของตัวเองคนเดียวนะครับ แต่พอเรามาทำงานร่วมกัน เราก็สามารถที่จะแชร์ปฏิทินให้อีกคนหนึ่งได้นะครับ ในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่า นายเอเป็นผู้บริหารนะครับนายเอเป็นผู้บริหาร ส่วนนายบีเป็นเลขา นะครับ เมื่อนายเอเป็นผู้บริหารนายบีเป็นเลขา นะครับ ในกรณีที่เราอยากจะให้เกิดการทำงานร่วมกันโดย ผู้บริหารนั้นอยากจะให้ตารางของตนเองนั้น ทราบไปถึงเลขา นะครับ เพื่อที่เวลาที่มีใครโทรเข้ามามาถามเลขาแล้ว ะครับเลขา ก็สามารถที่จะตอบได้ว่าผู้บริหารที่ตัวเองรับผิดชอบดูแลอยู่นั้น ทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับ นายเนะครับ ซึ่งเป็นผู้บริหารก็สามารถที่จะแชร์ปฏิทินมาให้นายบีได้นะครับ ซึ่งเป็นเลขานะครับ โดยในการแชร์นี้จะมีอยู่ 2 แบบ 1 ก็คือ แชร์ให้แก้ไขได้นะครับ แบบที่ 2 ก็คือ แชร์ให้เห็นได้อย่างเดียวนะครับ นะฮะเห็นได้อย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแชร์ให้เลขาเนี่ยเป็นเพียงผู้ตอบหรือต้องการให้เลขาแชร์ให้เป็นลักษณะของผู้แก้ไขนะครับเรามาดูในกรณีที่เราแชร์ให้เห็นได้เพียงอย่างเดียวนะครับ เราจะสมมุติเป็นเหมือนกับว่าลูกศรทางเดียวแบบนี้ เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อ ท่านผู้บริหารได้มีนัดหมายการประชุม ก็จะทำการใส่เหตุการณ์เอาไว้ในปฏิทินตัวเองนะครับนะครับใส่เหตุการณ์ต่างๆลงในปฏิทินของตัวเองว่า ตัวเองมีประชุมวันไหน มีสอนวันไหนบ้างนะครับ ทางฝ่ายเลขานะครับ เมื่อได้รับการแชร์ปฏิทินมาจากผู้บริหารแล้วนะครับ ปฏิทินนั้นก็จะมาแสดงอยู่บนปฏิทินของเลขาด้วยว่าผู้บริหารเหล่านั้นคนนั้นนะครับมีประชุมวันไหน มีการนัดการเรียนการสอนวันไหนบ้างนะครับ เมื่อมีคนโทรเข้ามาถามนะครับ ก็ทางนายบีนะครับ ซึ่งเป็นเลขา ก็สามารถที่จะตอบได้ว่าผู้บริหารของเรานั้นณชั่วโมงนี้ ณเวลานี้อยู่ที่ไหนนั่นเอง เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ปฏิทินส่วนตัวของผู้บริหารแชร์ให้เลขาได้นะครับ ซึ่งข้อดีแบบ แชร์ให้เห็นทางเดียวนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของเลขาไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปฏิทินของผู้บริหารที่ดูแลอยู่ได้นะครับ แต่ผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่อัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้เลขาทราบนะครับ เรามาดูอีกกรณีหนึ่งดีกว่า ในกรณีที่เราแชร์ทั้งสองทางนะครับ หมายความว่าผู้บริหารนั้นได้ทำการแชร์ปฏิทินมาให้เลขา แต่แชร์ให้แบบแก้ไขได้นะครับ นะ แก้ไขได้ อันนี้พอแก้ไขได้ก็หมายความว่าอย่างไงครับ ผู้บริหารแชร์มาให้เลขาเห็นได้ แต่ในทองเดียวกัน เลขา ก็สามารถแก้ไขกลับไปที่ปฏิทินของผู้บริหารได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารนะครับว่าจะแชร์ลักษณะไหนนะครับ เรามาดูว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับ ในกรณีที่มีหนังสือเชิญประชุมเข้ามาในขณะครับหนังสือเชิญประชุมนี้ส่งมาให้เลขา ซึ่งเป็นหนังสือถึงผู้บริหารครับ หนังสือเหล่านี้มาถึงเลขานะครับ เลขาเห็นปุ๊บแน่นอนครับเราก็เห็นปฏิทินของผู้บริหารที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับ เลขาเมื่อได้รับเอกสารมาว่าเชิญประชุมนะครับ เลขา ก็เห็นปฏิทินโดยรวมของผู้บริหารอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะบุ๊กกิ้งหรือตอบไปได้ทันทีว่า ผู้บริหารท่านนี้ว่างหรือไม่ว่างนะครับ เมื่อว่างหรือไม่ว่างแล้วนะครับ ก็สามารถที่อัปเดตตัวเนี้ยนะครับ สามารถที่จะใส่ปฏิทินตัวนี้กลับไปที่ยังปฏิทินของผู้บริหารได้นะครับทางผู้บริหารเองก็จะทราบเรื่องทันทีว่าอ๋อตอนนี้มีมีเอกสารเชิญประชุมเข้ามาแล้วนะครับนะฮะโดยล็อกเวลาประชุมมาให้ว่าผู้บริหารเนี่ยจะต้องไปประชุมวันไหนเวลาไหนนั่นเองนะครับ จะเห็นว่าแบบนี้ก็จะดีอีกแบบหนึ่งก็คือ ทางเลขาเองนะครับก็สามารถที่จะเมื่อได้รับเรื่องมาปุ๊บนะครับ ยังไม่ทันต้องเสนอเรื่องไปถึงผู้บริหารเลย ก็สามารถที่จะบุ๊กเวลานะครับ บุ๊กเวลาให้กับ ผู้บริหารได้ทันทีว่าจะให้ไปหรือไม่ไปนะครับ นี่ก็ในกรณีที่มีเรื่องเข้ามานะฮะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแชร์ปฏิทินได้นะครับ โดยได้ 2 แบบก็คือแบบแก้ไขได้กับแบบเห็นได้อย่างเดียวนะครับ เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับ ในกรณีนี้เราถือว่าผู้บริหารใน A นะครับ เป็นผู้บริหารแน่นอนครับ ปฏิทินส่วนตัวนี่ก็คือส่วนตัวจริงๆนะครับ แน่นอนครับการแชร์ปฏิทินส่วนตัวไปให้เลขาบางทีก็จะมีเรื่องส่วนตัวไปยังเลขา ซึ่งก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว บางทีเราแยกแยะไม่ออกว่าจะต้องโพสต์ลงปฏิทินไหนดีนะครับ ซึ่งปฏิทินนั้นบางทีเราโพสต์ไป เป็นวันเกิดของคนในครอบครัวกับปรากฏว่าเลขาเขาทราบหมดนะครับ อันนี้ก็อาจจะมีความไม่เป็นส่วนตัวในส่วนหนึ่งนะครับ เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าผู้บริหารคนนี้เป็นตำแหน่งผู้บริหาร ผู้บริหารนี้สามารถที่จะสร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาหนึ่งปฏิทินครับ สร้างปฏิทินใหม่ อาจจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารเป็นอย่างเช่น เป็นหัวหน้าภาคหรือผออนะครับ หรือคณะบดีหรืออธิการบดี ผมขอเป็นตำแหน่งหัวหน้าภาคแล้วกันนะครับ ผู้บริหารสามารถที่จะสร้างปฏิทินหัวหน้าภาคของตัวเองขึ้นมานะครับ คราวนี้เวลาที่จะแอดงานนะครับในในมุมมองของผู้บริหารก่อน เวลาที่จะแอดเหตุการณ์อะไร เช่น ถ้าเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวครับ ก็ให้เพิ่มลงในปฏิทินส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีปฏิทินเกี่ยวกับงานนะครับ อย่างเช่นการไปประชุม เรามีปฏิทินเกี่ยวกับในเรื่องของการตารางสอนนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับภาควิชาหรือเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับ เราก็ใส่ลงไปปฏิทินของหน่วยงานนั่นเองนะครับ เมื่อเราใส่ปฏิทินของหน่วยงานนะครับ ใส่ลงไปนะครับว่าวันไหนมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็จะแชร์ปฏิทินตัวนี้นะครับ ไปยังเลขานะครับ เฉพาะปฏิทินนี้ปฏิทินเดียวนะครับ ไม่เกี่ยวกับปฏิทินส่วนตัวนะครับ ให้แชร์ปฏิทินตัวนี้ไปยังเลขา นะครับ โดยให้เลขา มีสิทธิ์ในการแก้ไขได้นะครับ หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภาควิชาก็ได้ครับ ให้ปฏิทินตรงนี้แก้ไขได้นะครับ โดยเลขา นะครับ เพียงเท่านี้นะครับ ทางเลขาเองก็สามารถที่จะแก้ไขปฏิทิน ในกรณีที่เป็นตำแหน่งของหัวหน้าภาคนะครับ นะครับ หรือผู้บริหารนะครับ ก็สามารถสมมติถ้ามีหนังสือเชิญเข้ามาอีก เช่นเดียวกันนะครับ เชิญประชุมทำโน่นทำนี่นะครับ เชิญประชุมเข้ามาก็อาจจะบุ๊กเวลาลงไปพอบุ๊กเวลาไปก็จะไปปรากฏที่ปฏิทินของหัวหน้าภาคทันที หัวหน้าภาคเองก็จะได้รู้ว่าในปฏิทินที่เกี่ยวกับการทำงานที่ตัวเองทำงานอยู่นั้น มีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนะครับ ก็จะทำให้มีเหมือนเป็นการฟิลเตอร์หรือการกรองงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ นี่คือหนึ่งตัวอย่าง ก็เราก็จะต้องมีการสร้างปฏิทินขึ้นมา แล้วก็แชร์ปฏิทินนี้มาให้เลขา หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ดูแลในเกี่ยวกับเอกสารนะครับของของภาควิชานะครับ ซึ่งมีอาจจะเป็นงานสารบัญก็ได้นะครับ หรือว่าเลขานะครับ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ได้นะครับนะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คราวนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเรามีปฏิทินของหน่วยงานในระดับภาควิชา นะครับ ในระดับภาควิชา แน่นอนครับเรามีคนที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากนะครับ อาจจะเป็นอาจารย์ท่านที่ 1 อันนี้เราพูดถึงในภาควิชานะครับ เรามีอาจารย์ท่านที่ 1 อาจารย์ท่านที่ 2 อาจารย์ท่านที่ 3 เราอาจจะให้เจ้าหน้าที่ภาควิชานะครับทำการสร้างปฏิทินของภาควิชาขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็อาจจะเป็นปฏิทินรวมของภาควิชา นะครับ ปฏิทินรวมของภาควิชานะครับ ซึ่งอาจจะมอบหมายให้เลขานะครับ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขได้นะครับพอถึงเวลาปุ๊บสมมติว่าเราจะพูดถึงในกรณีที่เราทำระบบตารางเรียนตารางสอนให้กับอาจารย์ในภาควิชานะครับ เราจะใช้วิธีนี้ครับ โดยให้เลขานะครับ หรือว่าเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเจ้าของของปฏิทิน อาจจะใช้ชื่อปฏิทินว่าภาควิชา schedule หรือว่า teaching table หรือว่าชื่อแล้วแต่ที่เข้าใจกันในภาควิชาตัวเองนะครับคราวนี้เราก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับ ก็คือเมื่อมีการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เราก็จะทำเราก็จะทำการเชิญอาจารย์นะครับ ในวิชานั้น ให้มาเป็นผู้ที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินในวันนี้นะครับ พอถึงอีกวันหนึ่งนะครับหรือว่าตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับ พอถึงอีกวันหนึ่งหรือในช่วงเช้าช่วงบ่าย เราก็จะเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาเป็นผู้สอนในตารางนี้นะครับพอเป็นอีกวันหนึ่งนะครับ เช่นเดียวกัน เราก็จะเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาเป็นผู้สอนในตารางสอนของภาควิชาอันนี้ โดยในนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลไปไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับวิชา อาจารย์ผู้สอนนะครับสามองค์ประกอบนี้นะครับอีกนิดหนึ่งครับห้องเรียนครับ ห้องเรียนนะครับ ใส่เข้าไปในองค์ประกอบวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้ปุ๊บนะครับ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็จะมีปฏิทินของตัวเองถูกไหมฮะ แต่ละท่านก็จะมีปฏิทิน อาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็จะมีปฏิทินส่วนตัวของตัวเองเช่นเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็จะมีปฏิทินส่วนตัวของตัวเองเช่นเดียวกัน เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บนะครับ ทางเลขานะครับ คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งจะสามารถที่จะเห็น แล้วก็จะจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าณเวลานี้เรามีตารางสอนอยู่ที่ไหนบ้าง สอนวิชาอะไรบ้างนะครับ เด็กนักเรียนกลุ่มนี้กำลังเรียนกับวิชากับอาจารย์ท่านใดอยู่นะครับ นี่คือข้อมูลที่จะอยู่ตรงส่วนกลางของภาควิชา ทำให้ภาควิชาได้เห็นว่านักศึกษาเองกลุ่มนี้เรียนอยู่ห้องไหน หรือถ้าสอบถามไปเรื่องของรีซอสการใช้ห้องต่างๆนะครับ เจ้าหน้าที่ภาควิชาคนนี้นะครับ ซึ่งเป็นเลขาคนนี้ก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าตอนนี้ห้องไหนกำลังถูกใช้อยู่โดยใครนะครับ ส่วนในตัวอาจารย์เองนะครับ เจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถที่จะทราบได้ว่า ตัวอาจารย์เองตอนนี้สอนอยู่ห้องไหนเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้การเชิญแบบนี้นะครับ การเชิญเข้ามาแบบนี้นะครับ ก็จะเชิญมาที่ตัวอาจารย์ ตัวอาจารย์เองก็จะไปปรากฏอยู่ในปฏิทินส่วนตัวนะครับ ตัวของอาจารย์ท่านหนึ่งก็จะไปปรากฏอยู่ในปฏิทินส่วนตัวของตัวเอง ตัวเองก็จะได้เห็นเฉพาะรายวิชาที่ตัวเองถูกเชิญเข้ามาในปฏิทินหลักของภาควิชานะครับ อาจารย์ท่านที่ 2 ก็จะเห็นปฏิทินส่วนตัวของตัวเองอย่างเดียวนะครับ โดยจะเห็นเฉพาะรายวิชาที่ตัวเอง ทำการสอนตามที่ได้ถูกเชิญเข้าในปฏิทินของภาควิชานะครับ อาจารย์ท่านที่ 3 ก็เช่นเดียวกัน ก็จะเห็นเฉพาะปฏิทินส่วนตัวของตัวเองนะครับที่อยู่ในวิวของตัวเองนะครับเพราะถูกเชิญเข้ามา และถูกปรากฏเข้าอยู่ในปฏิทินของตัวเองนะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ปฏิทินที่เอามาใช้กับการบริหาร แล้วก็เอาปฏิทินมาใช้ในกับการการเรียนการสอนของภาควิชานะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ เห็นไหมละครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้ปฏิทินในการทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับ โดยในตัวอย่างเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้ปฏิทินในการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนนะครับ อาจารย์ในภาควิชานะครับ แล้วก็ในกรณีที่เรา ทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับเลขา นะครับ สามารถที่จะแชร์ปฏิทินร่วมกันอย่างไร จากตรงนี้เราเห็นว่าเรามีปฏิทินอยู่หลายชนิดนะครับ เช่น ปฏิทินของตำแหน่งงานนะครับ ปฏิทินที่ใช้เป็นตารางเรียนรวมของภาควิชา นะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการแชร์สิทธิ์ การเป็นเจ้าของปฏิทินในการยกตัวอย่างเป็นโมเดลการทำงานของภาควิชา หรือการทำงานเป็นหน่วยงานนะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ